งบ 200นะทุกคน มาผมขอแบ่งไม้เป็น 10%ของเงินทุนนะครับ โอเคครับผม สวัสดีทุกคนและทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่ SA Gaming นะฮะงบ 200 นะเพื่อนๆวันนี้จะมาแบ่งฟันนะครับ เทคนิคของผมเองนะเหมือนเดิมเทคนิคแบ่งไม้ทบไม้กันบ้างนะครับ งบ 200นะทุกคน มา ผมขอแบ่งไม้เป็น 10%ของเงินทุนนะครับ ก็คือ 20 บาทนะ เล่นสีที่ชอบเลยนะครับ ผมชอบสีน้ำเงินก็เล่นสีน้ำเงินไปเลย ค่อยๆ เล่นค่อยๆ ทบ ค่อยๆ อัพนะฮะ มีกำไรค่อย อัพครับ โดนก็ค่อยทบนะ ต้องเล่นแบบอย่างใจเย็นมากๆเทคนิคนี้ ดูดิจะล่วงหรือจะรอดนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามไว้เลยนะทุกท่าน เคดูไอเอา 2 4แต้มโดน 5แต้ม โอ้โห ตาแรก ตาแรกก็เละแล้ว ไม่ต้องดูลายตรงนี้นะ ไม่ต้องดูอะไรมาทั้งนั้น ตาต่อไปครับ ถ้าตาแรกเสียตาต่อไปรบไปเลยครับ เท่าหนึ่ง เท่าหนึ่งนะฮะที่ต้องแบ่งว่างบ 200เล่น 10%ก็คือ 20 บาท 400 ก็ 40 บาท 1,000 ก็คือ100นะ10%ของเงินทุนนะครับ แล้วเดี๋ยวมีไม้ไหนได้แบบบึ้มบ้มซัมเบ้ค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีนึงว่าจะอัพหรือไม่อัพดีนะฮะ มาดูต่อครับ ทางเดียวที่จะหมดก็คือมันต้องออกแดงมากกว่า 4 รอบนะครับ โอ้โหแปดแต้มเจอเก้าโอ้โห เกินไป เกินไปอ่ะอัพเป็น 2 เท่าแล้วนะครับ 20 นะฮะ โดน 40 โดน ต้องอัพเป็น 60 อืม60 โดนก็อัพ 80 หมดนะฮะ อันนี้หวังแค่เท่าทุนอย่างเดียวนะเนี่ยอาจจะได้ไม้ 80 ไม้ 80 ก็ก็ขาดทุนดีวะ มาดูกันต่อครับ มาดูกันต่อ ดูดิเทคนิคนี้จะรอดไหม เห็นเพื่อนๆ คอมเมนต์มาว่า SA เล่นหลายโต๊ะได้เล่นหลายห้องได้ แต่ผมว่าเทคนิคนั้นไม่เวิร์กนะฮะไม่เวิร์กนะไม่แนะนำเอาได้แล้วกลับมาสู่ทุนแล้วครับ กลับมาสู่ทุนแล้วครับ เราก็เล่นเท่าเดิมนะ เพราะว่ามันไม่ได้กำไร ได้กำไรค่อยอัพนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าผมใช้เทคนิคถูกหรือเปล่านะ ถ้าใครมีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆหรือว่าสูตรดีๆ ก็แนะนำได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงแค่เทคนิคของผมเองนะที่เคยเล่นแล้วรู้สึกว่ามันได้นะ ก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับ ส่วนใครมีเด็ดๆก็เม้นมาได้นะ เดี๋ยวเอาไปลองทำดูบ้างนะครับ แล้วก็เอามาให้เพื่อนๆคนอื่น ได้ดูบ้าง มา เริ่มกันใหม่ เริ่มกันใหม่นะครับ ภาพแม่งช้ากว่าตรงนี้ว่ะโอ้โหแม่งก้าวแต้มหายมาคือโดนเลยอะไปครับ ตามกันเหมือนเดิมครับ ะถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไปเลยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับ ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ เพื่อนๆบาคาร่าเว็บตรงนะฮะไปที่เม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้นนะครับ รับโปรรับที่หน้าฝากได้เลย ถ้าไม่เข้าใจทั้งหาแอดมินโลดบริการตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ มาดูกันต่อครับ ไม้นี้จะรอดหรือจะล่วง40นะหมายมาครับอี เจ๊เอ้าเกิดอะไรขึ้นมาแปดฝรั่งมา โอ้โห สอง โอ้โหศูนย์แต้ม เกินไป บางทีก็เกินไปอะเนาะ โอ้โหแม่งออกน้ำเงินหนึ่งแดงอ่ะหกสิบถ้าได้รอบนี้ก็เท่าทุนเหมือนเดิม จริงๆ แล้วถ้า อัพได้ควรอัพนาไม้นี้ เพราะว่ามันต้องติดไว้ครับ เผื่อได้กำไรนะแต่ว่าทุนของผมมันค่อนข้างน้อยนะ งบหลักร้อยนะวันนี้ งบหลักร้อยเท่านั้นนะครับ 200 เอง เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว มาน้ำเงินออกที่เหอะอ้าวทำไมมันค้างอ่ะเออต้องงั้น น้ำเงินมาเวล กลับมาเล่น 20เหมือนเดิมนะฮะได้แล้วนะครับ กลับมาที่เดิมนะ ไม่ต้องอัพต่อนะเสี่ยงนะเพื่อนๆอย่าไปอัพต่อนะครับ ลายมันเทไปทางแดงแดงมากกว่า ก็เลยไม่ค่อยกล้า ให้อัพสักเท่าไหร่นะครับไม่แนะนำนะ ถ้าไปแล้วก็กลับมาณจุดเริ่มต้นนะครับ ตอนนี้ก็ยังเท่าทุนอยู่นะฮะยังอุ่นใจได้นะทุกคน มาดูกันต่อ เอาแบบเมื่อกี้ เอาแบบเมื่อกี้หกแต้ม ภาคแม่งช้า เอาเจ็ดเจอเก้าหลังโอ้โหเค่วิดีโอแม่งช้ากว่าโคตรเยอะ อะไรวิมากเลยอะลุ้นไม่มันเลยอะเห็นบ้านมันออกไปแดงสองน้ำเงินหนึ่งตั้งแต่หลัเข้ามานะ แดงสองน้ำเงินหนึ่ง แดงสองน้ำเงินหนึ่งแดงอีกแล้ว ถ้าแดงอีกรอบนึงหน้าอัพแบบเอาอินนะ หน้าลองไหม หน้าลองอยู่นะ มาดูนครับ จะเป็นอย่างไร ตอนนี้สสี่ิบถ้าได้รอบนั้นก็คือกำไรอ่ะแต่ถ้าได้รอบต่อไปเล่น 60 ก็เข้าทุนเหมือนเดิม5แต้มเออมันต้องงั้นโอ้โหไม่ต้องลุ้นเลย อยู่ๆตังก็เด้งเลย าพแม่งอย่างช้า ทำไรครับกลับมาอยู่จุดเริ่มต้นนะทุกคน กลับมาอยู่จุดเริ่มต้นนะครับ ได้แล้วกลับมานะฮะ ยังไม่อัพต่อนะ กลัวมันสลับลายครับไพ่เหมือนปิงปองด้วยเนี่ย เหมือนออกลูกปิงปองด้วยนะครับ เล่นแบบนี้นะ เรื่อย ๆ ครับเรื่อยๆ รอจังหวะโอกาสที่มันบึ้มบ้ามอย่างเดียวนะฮะ มาดิ ทำไรสักไม้ไป าพช้าฮะลุ้นตรงนี้เอานะ อ่าเก้าครับฝรั่งเข้า เออหกแต้มโอ้โหเจอเก้าหลังอีกแล้วกลับมาเท่าทุนนะครับ ตานี้ต้องอัพนะ เพื่อนๆ ต้องอัพนะฮะตามสเต็ปเดิมเลยครับสี่สิบให้แม่งปิงปองจริงๆ ว่ะ ดูดิลายเนี้ยปิงปองเลยแหละ ถ้าคนอื่นมีเทคนิคของเขากันเองก็ บางคนก็ไปเล่นปิงปองนะไม่มาเล่นเทคนิคทบไม้อะไรแบบนี้แล้วครับ แต่วันนี้ก็มาทำให้ดูเฉยๆนะ เป็นวิทยาทานนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเพื่อนๆมาดูกันต่อครับ ถ้าเกิดออกน้ำเงินนี่คือปิงปองเลยอะห้าเจ็ดว่ะโอ้โหศูนย์มันสามเอาแต้มมาเออเจ็ดเออกำไรกำไรครับปิงปองจริงๆครับ ถ้ามีใครเล่นตามลายนี้แบบปิงปองนะแม่งรวยแล้วนะ แต่วันนี้ก็เล่นแต่น้ำเงินนะครับ แต่น้ำเงินนะได้แล้วกลับมาจุดเริ่มต้นนะเพื่อนๆเอ้าทำไมไม่ให้ลงวะภาพช้าแม่งพาหน่วงหมดเลยนะครับ มากำไรอยู่ 20 บาท อ่ะ 40 บาทนะครับเงินมารัวๆ ดิ เอากำไรสักร้อยหนึ่งก็พอนะ ถือว่าได้กำไรเหมือนกันนะ ได้มากได้น้อยได้ไว้ก่อนดีกว่าเสียนะครับ ห้าแปดฝรั่งเข้า เออโอ้ยถ้าไปนี่รวยเลยนะถ้าไปนี่รวยเลยนะอ่ะอันนี้ได้แล้วนะ ครับยี่สิบต่อไปก็ อัพลองอัพดูลองอัพดูลองอัพดูสี่สิบนะฮะสี่สิบไม่เข้าอัพไปหกสิบนะครับเพื่อนๆอะลองดูเอากำไรสักร้อยหนึ่งก็ได้นะ น้ำเงินสามดอกจะเป็นไปได้ไหม มันเคยออกหูน้ำเงินตอนแรกสองสี่หกรอบอะ ตรงเนี้ยใครเข้ามาทานน้ำเงยรวยตาย ทำไมไมเราไม่เข้ามาตั้งแต่ไม้นี้วะโอ้ยหกไม้นี่ปิดคลิปได้เลยห้าห้าห้าหกห้าแต่โอ้โหเจอเจ็บงานยากเลยว่ะอันนี้ต้องเป็น 60 นะครับ ไม่น่าอัพเลยอลองดู 60แปดเลยแล้วกัน ไหนๆ ก็มาแล้ว ได้ไม้นี้ร้อยหกปิดคลิปเลย อ่ะครบมั่วทั่วแล้วนะครับ ใจแม่งไม่แข็งพอว่ะบอกตรงๆ อ่ะมาดูกันครับ จะได้ไปต่อหรือจะพอแค่นี้ลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นช้าว่ะหน้าฝรั่งครับ สาม เจ็ดแต้ม เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วไงอะสี่เออ ตรงอันตรงอันโอ้โหสวยงามครับพี่น้องครับ โอเคนะ วันนี้ก็มาแจกจ่ายเทคนิคนะครับการทบไม้นะฮะ20%ของทุนนะ แต่ก็มีช่วงสุดท้ายที่ลองยัดอัดไปดู ก็ถือว่าได้มากำไรร้อยหนึ่งนะครับงบ 200 นะ ใครอยากลองเอาไปใช้ดูก็เอาไปใช้ได้นะครับ แต่ใครมีเทคนิคดีๆก็แนะนำได้นะใต้คอมเมนต์นี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะคะใครมีเทคนิคดี ๆ แนะนำมาได้เลย ใครอยากมาที่เดียวกับผมบัคลาวอลเล็ตนะครับไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับรับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยนะเพื่อนๆ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ